我还有一个问题，请说吧。请问，我什么时候可以收到这些钱呢？如果您选择银行转账的方式的话呢，这至少要耗费一到两个月的时间。那么久？如果这样的话，我也选择现金退款吧。 นักท่องเที่ยวยังตั้งคำถามเจ้าหน้าที่ต่อไปอีกว่า พวกเขาจะได้รับเงินเมื่อไหร่ เจ้าหน้าที่ตอบว่าถ้าเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 หรือ 2 เดือน นักท่องเที่ยวอุทานว่า นานอย่างนั้นเชียวหรือ และเปลี่ยนใจมาขอรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดแทน สำหรับประโยค我还有一个问题แปลว่า ยังมีคำถามอีกหนึ่งคำถามหรือขอถามคำถามอีกหนึ่งคำถาม คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า还有แปลว่ายังมี คำว่า一个แปลว่าหนึ่งสิ่งหรือหนึ่งอย่าง ในที่นี้คือหนึ่งคำถาม คำว่า问题แปลว่าคำถามหรือปัญหา สำหรับประโยค请说吧 แปลว่าเชิญพูดได้เลย สำหรับประโยค请问我什么时候可以收到这些钱呢แปลว่า ผมจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่ครับ คำว่า请问แปลว่าขอถาม คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า什么แปลว่าอะไร คำว่า时候แปลว่าเวลา คำว่า可以แปลว่าได้ คำว่า收到แปลว่ารับถึง คำว่า这些แปลว่าเหล่านี้ ภาษาจีนจะเรียงสลับเป็นนี้เหล่า คำว่าเฉียนแปลว่าเงิน คำว่าเนาะเป็นคำเสริมการออกเสียงเทียบกับภาษาไทยคือคำว่าหลักสำหรับประโยค如果你选择银行转账的方式的话吗这至少要耗费一到两个月的时间แปลว่า ถ้าเป็นการโอนเข้าบัญชี จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนค่ะคำว่า如果แปลว่า ถ้าหากคำว่า你แปลว่าคุณหรือท่าน คำว่า选择แปลว่าเลือกสรรคำว่า银行แปลว่าธนาคาร คำว่า转账แปลว่าหมุนบัญชี ในที่นี้คือโอนบัญชีคำว่า的แปลว่าของ คำว่า 方式แปลว่าวิธีการคำว่า的แปลว่าของคำว่า画แปลว่าละก็คำว่า吗แปลว่าไหมคำว่า这แปลว่านี่คำว่า至少แปลว่าอย่างน้อยคำว่า要แปลว่าต้องการคำว่า耗费 แปลว่าสิ้นเปลือง คำว่า一到两个แปลว่า หนึ่งถึงสองคำว่า月แปลว่าเดือน คำว่า的แปลว่าของ คำว่า时间แปลว่าเวลา สำหรับประโยค那么久如果这样的话我也选择现金退款吧แปลว่านานขนาดนั้นเลยหรือ ในกรณีนี้ ผมก็ของเงินคืนเป็นเงินสดดีกว่า คำว่า那么แปลว่าอย่างนั้น คำว่าเจียวแปลว่านาน คำว่า如果แปลว่าถ้าหรือหาก คำว่า这样的话แปลตามตัวอักษรคือ นี่อย่างละก็ ในที่นี้คืออย่างนี้ละก็คำว่าหัวแปลว่าฉันคำว่าเหดแปลว่าด้วยคำว่า选择แปลว่าเลือกคำว่า现金เงินสดคำว่าคืนขวัญแปลว่าคืนเงินคำว่าป้าเป็นคำเสริมการออกเสียง เทียบกับภาษาไทยคือคำว่านะ